ื่อสิ่งพิมพ์ จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของสิ่งพิมพ์ว่า สมุด แผ่นกระดาษ หรือวัสดุใดๆที่พิมพ์ขึ้น รวมตลอดทั้งบทเพลง แผนที่ แผนผัง แผนภาพ ภาพวาด ภาพระบายสี ใบประกาศ แผ่นเสียง หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน สิ่งพิมพ์หมายถึงข้อความ ข้อเขียน หรือภาพที่เกี่ยวกับแนวคิด ข้อมูล สารคดีบันเทิง ซึ่งถ่ายทอดด้วยการพิมพ์ลงบนกระดาษ ฟิล์ม หรือวัสดุพื้นเรียบ จากความหมายดังกล่าว สื่อสิ่งพิมพ์จะมีความหมายคือ การพิมพ์ข้อความ ข้อเขียน ภาพ ข้อมูล ลงบนวัสดุต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการส่งสารจากผู้ส่งถึงผู้รับ โดยมือสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อ และสามารถทำซ้ำได้คราวละมาก ๆ เพื่อให้เกิดการแพร่กระจายข้อมูลสู่ผู้รับสารอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษาหมายถึง สิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่จัดพิมพ์ขึ้น โดยบรรจุเนื้อหาสาระที่ดี มีประโยชน์และให้ความรู้ ทั้งที่เป็นความรู้ทั่ว ๆ ไป เช่น ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สุขภาพอนามัย การใช้เวลาว่าง เป็นต้น ส่วนสิ่งพิมพ์เพื่อการสอน หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่ให้ความรู้เฉพาะอย่างตามหลักสูตรการเรียน สิ่งพิมพ์เหล่านี้อาจเย็บรวมเป็นเล่มหรือเป็นแผ่น ทั้งที่ใช้พิมพ์หรือเขียนด้วยมือก็ได้ ประเภทของสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์สามารถแบ่งได้ออกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆ คือ 1. หนังสือพิมพ์ 2. นิตยสารและวารสาร 3. หนังสือเล่ม 4. สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจต่างๆ เช่น ใบปลิว แผ่นพับ เอกสารเล่มเล็ก หรือจุลสาร จดหมายข่าว หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นช่องทางในการกระจายข่าวสาร นับเป็นสื่อมวลชนประเภทหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว คือ มีเนื้อหาเน้นหนักในเรื่องของการรายงานข่าว และเหตุการณ์สำหรับคนทั่วไป มีความหลากหลายในเนื้อหา ไม่เน้นเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หนังสือพิมพ์จะต้องพิมพ์เป็นรายประจำแน่นอน สม่ำเสมอ อาจเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ก็ได้ และพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนจำนวนมาก ๆ เปิดโอกาสให้คนอ่านสามารถเข้าถึงได้ง่าย ปัจจุบันนี้มีหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยอยู่หลายฉบับ เช่น ไทยรัฐเดลินิวส์คมชัดลึก มติชน ข่าวสด สยามกีฬารายวัน ส่วนหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษได้แก่ บังกอกโพสต์เดอะเนชั่นนอกจากนี้ยังมีหนังสือพิมพ์ประเภทธุรกิจอีกหลายฉบับ เช่น ฐานเศรษฐกิจ ประชาชาติธุรกิจ ผู้จัดการ และยังมีหนังสือพิมพ์ในส่วนภูมิภาค ที่พิมพ์เผยแพร่ เฉพาะในบางจังหวัดอีกเป็นจำนวนมาก นิตยสารและวารสาร นิตยสารและวารสาร เป็นหนังสือที่มีระยะเวลาออกเป็นรายคาบไว้แน่นอน เช่น รายสัปดาห์ รายปัก รายเดือน รายสามเดือน นิตยสารมีลักษณะต่างจากสิ่งพิมพ์อื่นๆ คือ เน้นหนักทางด้านเสนอบทความสารคดี และข้อเขียนต่างๆ ที่ให้ความรู้ความบันเทิงกับผู้อ่านโดยทั่วไป มีการจัดหน้าด้รูปเล่มที่สวยงาม ในประเทศไทย มีนิตยสารอยู่มากมายหลายฉบับ ทั้งนิตยสารที่ให้ความรู้ ความบันเทิงเฉพาะด้านแตกต่างกันไป เช่น เศรษฐกิจ การเมือง ศิลปะ วัฒนธรรม ธุรกิจ การท่องเที่ยว บันเทิง สุขภาพ กีฬา ตลอดจนนิตยสารที่ออกแบบมาเพื่อผู้อ่านเฉพาะวัย เช่น นิตยสารสำหรับเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้ชาย ผู้หญิง นิตยสารและวารสารที่จัดว่ามีประโยชน์มากต่องานส่งเสริมและเผยแพร่ คือ นิตยสารประเภทธุรกิจ การค้า อุตสาหกรรม นิตยสารวิชาชีพ เช่น ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมไทยใกล้หมอ ชีวิตและสุขภาพ เป็นต้น วารสารต่างจากนิตยสาร ตรงที่วารสารมักจะเป็นสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจัดพิมพ์โดยสถาบัน สมาคม หน่วยงานของรัฐและเอกชน เนื่องจากวารสารเป็นสิ่งพิมพ์ที่ให้ความรู้เฉพาะด้าน จึงมักมีผู้สนใจเฉพาะกลุ่มเท่านั้น และบางฉบับไม่มีการจำหน่ายแพร่หลายโดยทั่วไป ต้องสั่งซื้อจากหน่วยงานนั้น ๆ หรือบางหน่วยงานก็พิมพ์เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบของการให้เปล่า หนังสือเล่ม หนังสือเล่มคือ สิ่งพิมพ์ที่เย็บรวมกันเป็นเล่ม ที่มีความหนา และมีขนาดต่างๆกัน ไม่มีกำหนดออกแน่นอน และไม่ต่อเนื่องกัน มีเนื้อหาที่เป็นเรื่องเดียวกัน ไม่หลากหลาย และมีความสมบูรณ์ในตัวเอง หนังสือเล่มแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามแต่ลักษณะของเนื้อหา เช่น หนังสือนิยาย หนังสือเรียน หนังสือวิชาการ สารคดี หนังสือเพลง หนังสือการ์ตูน บทกวีนิพนธ์ หนังสือเล่ม เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีผู้สนใจเฉพาะกลุ่ม เช่นเดียวกับหนังสือวารสาร เช่น กลุ่มนักเรียน นักศึกษา หรือกลุ่มอาชีพที่มีความสนใจเฉพาะด้าน ยกเว้นแต่หนังสือที่เน้นหนักไปทางบันเทิง ส่วนใหญ่หนังสือเล่มจะมีจำนวนพิมพ์ไม่มากนัก สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ เป็นหนังสือพิมพ์ที่ผลิตขึ้น พื่อใช้ในกิจการใดกิจการหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านต่างๆ ซึ่งอาจเป็นสิ่งพิมพ์ที่กล่าวมาแล้วใน 3 ชนิดแรกที่ผลิตขึ้นเฉพาะเพื่อใช้ในงานใดงานหนึ่ง แต่ในที่นี้จะขอเน้นเฉพาะสิ่งพิมพ์ในรูปแบบอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากสิ่งพิมพ์ 3 แบบที่กล่าวมาแล้ว คือ 1. แผ่นปลิวหรือใบปลิว เป็นแผ่นกระดาษเพียงแผ่นเดียว ซึ่งจะพิมพ์เนื้อหาเรื่องสั้น ๆ เพียงเรื่องเดียว 2. แผ่นพับ เป็นแผ่นกระดาษที่พิมพ์แผ่นเดียวแต่พับเป็นหลายหน้าบรรจุเนื้อหาสรุปสั้นๆ เพื่อข่าว แนะนำหรือเตือนความจำา 3. เอกสารเย็บเล่ม เป็นเอกสารที่เย็บรวมเป็นเล่มบางๆ มีเนื้อหาและสีสันน่าอ่าน ใช้เผยแพร่แนะนำมีเนื้อหาละเอียดขึ้นจากแผ่นพับ 4. จุลสาร เป็นเอกสารที่เย็บเล่มเช่นเดียวกัน มีปกหุ้ม มีเนื้อหาให้รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายของหน่วยงาน และคู่มือการปฏิบัติงานในหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจเป็นเอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอน และการศึกษารายบุคคลก็ได้ สำหรับจุลสารที่เรียกว่าแพมเพลตเป็นจุลสารชนิดหนึ่งที่รวมกันหลาย ๆ หน้า แต่ไม่เย็บเล่ม 5. จดหมายเวียนมีลักษณะเช่นเดียวกันกับแผ่นปลิวใช้สำหรับแจ้งให้ทราบข่าวเฉพาะเรื่อง หรือชักจูงใจสั้นๆ เช่น รายกิจกรรมต่างๆ หรือข่าวความรู้ใหม่ๆ 6. หนังสือพิมพ์ฝาผนัง เป็นหนังสือพิมพ์ที่ทำเป็นแผ่น ๆ ไว้ติดบนกำแพงหรือที่บอร์ดให้ผู้สนใจอ่าน มีเพียงแผ่นเดียว เนื้อหาประกอบด้วย ข่าว การพาดหัวข่าว เป็นต้น โปสเตอร์ เป็นกระดาษเพียงแผ่นเดียว มีข้อความหรือรูปภาพประกอบ ช่วยสื่อความหมายในการบอกข่าว ชักจูงใจ หรือเรียกความสนใจเพื่อรณรงค์ในเรื่องต่างๆ ข้อดี ข้อจำกัดของสื่อสิ่งพิมพ์ ข้อดีของสื่อสิ่งพิมพ์ 1. กระบวนการในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สามารถทำได้หลายแบบ เปิดโอกาสให้เลือกในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ เช่น พิมพ์เป็นเอกสารโรเนียล เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด หากต้องการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ก็ใช้การพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ ซึ่งสามารถเลือกพิมพ์เป็นขาวดำหรือสีก็ได้ 2. สามารถจัดพิมพ์ได้หลายรูปแบบตามวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้ เช่น แผ่นปลิว จดหมายเวียน หรือเอกสารเผยแพร่ 3. สามารถใช้สื่อสิ่งพิมพ์ได้หลาย ๆ ทาง อาจใช้เป็นสื่อให้การศึกษาโดยตรง หรือใช้สนับสนุนสื่ออื่นๆก็ได้ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกจัดพิมพ์ให้มีระยะเวลาการใช้งานต่างๆกัน เช่น พิมพ์เพื่อใช้งานระยะสั้น อ่านแล้วก็ทิ้ง หรือพิมพ์เพื่อเก็บไว้ใช้อย่างถาวร สามารถออกแบบให้ใช้เฉพาะบุคคล ใช้เป็นกลุ่ม หรือเป็นมวลชนก็ได้ 4. สิ่งพิมพ์สามารถผลิตเพื่อใช้ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้านได้ 5. การผลิตสิ่งพิมพ์สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับ กระบวนการใช้และผลลัพธ์ที่ต้องการตามสภาพ ของเครื่องอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ 6. การใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นไปอย่างอิสระ ในการศึกษาสิ่งพิมพ์ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีพิเศษ หรือเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างอื่นเข้ามาช่วยแต่อย่างใด 7. ผู้อ่านสามารถใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในการเรียนรู้และอ่านซ้ำๆกันได้หลาย ๆ ครั้ง ข้อจำกัดของสื่อสิ่งพิมพ์ 1. วัสดุที่ใช้มีความบอบบางและฉีกขาดง่าย 2. เก็บรักษายาก เนื่องจากมีลักษณะรูปทรงและขนาดแตกต่างกันมาก 3. การเก็บรักษาในระยะยาวสำหรับสิ่งพิมพ์จำนวนมาก ๆ ยากที่จะป้องกันความเปียกชื้น ความร้อนและฝุ่นละออง 4. การพิมพ์ในระบบที่มีคุณภาพ ต้องใช้การลงทุนสูงมาก โดยเฉพาะการพิมพ์ในระบบสีสี 5. อาจมีปัญหาและอุปสรรคในการแจกจ่าย เนื่องจากวัสดุสิ่งพิมพ์มีความสัมพันธ์กับการขนส่ง ถ้าหากการขนส่งหนังสือพิมพ์ ไปไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย การรับรู้ข่าวสารด้วยสิ่งพิมพ์ก็จะขาดตอนลง 6. การใช้วัสดุสิ่งพิมพ์กับกลุ่มเป้าหมาย ที่ไม่รู้หนังสือ ต้องอาศัยการออกแบบสิ่งพิมพ์ ให้มีความหมาย และน่าสนใจ เนื่องจากผู้ที่ใช้วัสดุสิ่งพิมพ์ ต้องใช้ความสนใจ และอาศัยเวลามากกว่าการสื่อสารด้วยสื่ออื่น ๆ